บทที่ 5 หุ่นยนต์หลบสิ่งกีดขวาง แนะนำอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโครงการหุ่นยนต์หลบสิ่งกีดขวาง การใช้งานเซ็นเซอร์ ultrasonic module เวิร์กช็อปโปรแกรมหุ่นยนต์หลบสิ่งกีดขวาง ฝึกปฏิบัติสร้างหุ่นยนต์ หลบสิ่งกีดขวาง พร้อมทั้งนำเสนอผลงานและอภิปรายผล